สำหรับในหัวข้อนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกวัตถุในรูปแบบต่างๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปแทรกวัตถุในรูปแบบต่างๆ เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับวัตถุ หรือว่าตัวอ็อบเจกต์ที่ใช้งานในโปรแกรม PowerPoint นะครับสำหรับวัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์เนี่ยก็นับว่าเป็นองค์ประกอบ หนึ่งนะครับ ที่จะเอามาใช้ในงานนำเสนอของเรานะครับเพื่อความน่าสนใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในส่วนของกล่องข้อความที่เราได้เรียนไปในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้วหรือจะเป็นในส่วนของตัวรูปภาพหรือว่าตัวเชฟหรือว่ารูปร่าง ตัว แผนภูมินะครับตัวชาร์ตตารางนะครับ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของข้อความศิลป์สมาร์ท อาร์ตแล้วก็ตัววิดีโอ หรือรวมไปถึงตัวซาวนะครับ อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของที่เรียกว่าเป็นตัววัตถุนะครับ ก็สำหรับวิธีการแทรกนะครับ วิธีการแทรกเราก็สามารถที่จะแทรกได้ 2 แบบด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับก็เราจะแทรกจากแท็บริบบอนนะครับจากเมนูแท็บริบบอนด้านบนนะครับก็ วิธีการก็เราไปที่แท็บด้านบนนะครับ แท็บเมนู insert นะครับ อแต่เมนู insert พอเราคลิกเข้าไปนี่ครับก็จะมีนะครับวัตถุต่างๆ ให้เรานะครับมีตาราง มี image อ illustration นะครับแล้วก็ตรง text ข้อความสินต่างๆ symbol media เขาจะแบ่งออกมาเป็น เป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนะครับที่เราสามารถที่จะแทรกได้นะครับนี่ก็ในส่วนของมีเดียนะครับซูโบก็ได้เช่นกันนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะคลิก แทรกจากตัว placeholder ของเรา นะครับสำหรับการแทรกจาก placeholder นี้ ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกและก็รวดเร็ว โดยที่ผู้ใช้นะครับ สามารถที่จะคลิกไอคอนตรงนี้คลิกไอคอนตรงนี้ได้เลย เพื่อที่จะแทรกขึ้นมา นะครับ อย่างที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัว p พ a c e h o l d e r ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวอะไรตัว layout ของเรานะครับว่าจะเป็นแบบไหน ก็ถ้าเกิดต้องการคลิกแทรกตัววัตถุขึ้นมาก็ทำการคลิกได้เลย อันนี้ตัวอย่างเป็นตัว สมาร์ทอาร์ตหรือจะเป็นแผ่นภูมิตรงนี้ ก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัววัตถุนะครับอ่าทีนี้หัวข้อต่อไปเราก็จะมาดูวัตถุแต่ละรูปแบบนะครับว่าเราสามารถจะแทรกเข้ามาได้ยังไงนะครับ